ประโยคคำถาม Pardon, est-ce que l'hôtel est loin d'ici? แปลว่า ขอโทษครับ โรงแรมไกลจากที่นี่ไหม นักท่องเที่ยวเป็นผู้ถามคนขับแท็กซี่ ประโยค Il est à 40 minutes de l'aéroport. แปลว่ามันอยู่ห่างจากสนามบิน40นาที คำว่า Il ในประโยคนี้ใช้แทนคำนาม l'hôtel ในประโยคแรก